รายวิชาเพศศึกษารอบด้าน บทที่ 5 อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ และความหลากหลายทางเพศ วิถีทางเพศคือ ความรู้สึกทางอารมณ์ ความรู้สึกเสน่หา รักใคร่หรือรู้สึกติดเนื้อต้องใจต่อบุคคลหนึ่งที่ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง วิถีทางเพศสามารถแยกออกจากองค์ประกอบอื่นๆได้แก่ เพศสรีระ หรือเพศที่ถูกกำหนดโดยปัจจัยทางชีววิทยา ความเป็นตัวตนในความเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือความรู้สึกในใจว่าตนเองเป็นชายหรือหญิง และบทบาทความเป็นผู้หญิงผู้ชายทางสังคม รวมไปถึงบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของพฤติกรรมการแสดงออกถึงความเป็นหญิง ความเป็นชาย วิถีทางเพศดำรงอยู่ในสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความต่อเนื่อง ปลายด้ามของความเป็นคนรักเพศเดียวกัน อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ไปสู่ปลายด้านหนึ่งของความเป็นคนรักต่างเพศที่ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีรูปแบบความหลากหลายของการมีความสัมพันธ์แบบรักได้ทั้งสอง เพศ อยู่ท่ามกลางปลายสองสองด้านนี้ บุคคลที่รักได้ทั้งสองเพศ สามารถจะมีประสบการณ์ทางเพศ และความรู้สึกเสน่หา และรู้สึกดึงดูดได้จากบุคคลทั้งสองเพศ คือ ทั้งเพศเดียวกันกับตนเองและเพศตรงข้าม บุคคลที่มีวิถีทางเพศเป็นคนรักเพศเดียวกัน บางครั้งถูกเรียกว่าเกย์เป็นคำที่ใช้ได้กับทั้งเพศชายและเพศหญิง หรือสำหรับหญิงจะเรียกว่าเลสเบี้ยนใช้กับผู้หญิงเท่านั้น วิถีทางเพศแตกต่างจากพฤติกรรมทางเพศ sexual behavior เพราะวิถีทางเพศหมายถึงความรู้สึกนึกคิดว่าตัวเองเป็นใคร ซึ่งคนเราแต่ละคนอาจมีพฤติกรรมในการแสดงความรู้สึกนั้นออกมาหรือไม่ก็ได้ วิถีทางเพศที่รู้จักโดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. รักเพศเดียวกัน (Homosexual) คือ ความรู้สึกดึงดูดใจคนเพศเดียวกัน 2. รักต่างเพศ heterosexual คือ ความรู้สึกดึงดูดใจคนเพศตรงข้าม 3. รักสองเพศ ไบโอเซ็กชวลคือ ความรู้สึกดึงดูดใจคนที่มีเพศเดียวกันกับตน และคนที่ต่างเพศกับตน คำว่า เพศ ในความหมายอาจแปลได้ว่า การรับรู้ของตัวเราเองว่าคือเพศอะไร โดยวัดจากการแสดงออกและบทบาททางเพศที่แสดงออกมา นอกจากนี้ เพศ ยังมีความหมายของความรู้สึกและความพึงพอใจทางเพศ ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะความชอบ ความชอบทางเพศในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบเพศตรงข้าม heterosexual คนที่ชอบเพศเดียวกัน homosexual คนที่ชอบทั้งสองเพศ bisexual และคนที่ไม่มีความรู้สึกทางเพศ asexual ศัพท์ที่มีการบัญญัติใช้กันทางการแพทย์เกี่ยวกับการเรียกขานกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีดังนี้ ความหลากหลายทางเพศ gender variant ความเชื่อมโยงทางเพศ gender spectrum คนที่เกิดมามีเพศไม่ถูกกับเพศที่มีมาตั้งแต่แรกเกิด gender nonconforming คำย่อว่า LGBTIQ เป็นคำย่อชื่อเรียกกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้แก่เลสเบี้ยนหมายถึง หญิงรักหญิง กย์หมายถึงชายรักชาย bisexual หมายถึงชอบทั้งชายทั้งหญิงที่ยังไม่มีการแปลงเพศ transgender หมายถึงทอม กระเทย ผู้หญิงข้ามเพศ เริ่มทำการเปลี่ยนแปลงทางกายของตัวเอง intersex หมายถึงคนสองเพศ คนที่เกิดมามีสองเพศ questioning queer หมายถึงคนที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายใด ซึ่งจะพบคนกลุ่มนี้ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ร่างกายเป็นผู้หญิง มีแฟนเป็นผู้หญิง แต่ไม่ใช่ทอม แม้คนอื่นจะมองว่าเป็นทอม และจะนิยามตัวเองว่าไม่สังกัดฝ่ายใด ส่วนคำจำกัดความที่คนทั่วไปมักนิยมใช้เรียกขานกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นคำที่เราเคยได้ยินกันมา เช่น เพศที่ 3 เป็นคำที่ใช้กันมาก แต่ก็หาคำตอบได้ยาก แล้วมักจะมีการถกเถียงกันว่า แล้วใครเป็นเพศที่ 1 เพศที่ 2 ก่อนจะมาเป็นเพศที่ 3 เบี่ยงเบนทางเพศ ด้วยความหมายที่แปลว่า ผิดไปจากปกติ จึงฟังดูเป็นคำที่ค่อนข้างรุนแรง หากเปรียบเทียบกับคนที่ถนัดซ้ายแล้ว หลายคนอาจมองว่าเป็นคนที่ผิดปกติ แต่คนถนัดซ้ายมีความสามารถทัดเทียมคนถนัดขวา ก็เหมือนกับเพศที่แบ่งแยกลักษณะออกไป แต่ความสามารถทัดเทียม ไม่มีความแตกต่าง นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆอีก เช่น เพศทางเลือก เพศก้ากึ่ง เพศหลากสี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคำศัพท์ใหม่ที่มีการเรียกขานกันในปัจจุบัน แต่ในเรื่องคำหรือศัพท์ที่เรียกขาน เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนในสังคม ได้รับรู้ถึงการมีตัวตนของกลุ่มคนที่คุณก็รู้ว่า ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอ หรือพฤติกรรมที่เป็นสิ่งดีงาม อาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูล ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับเพศ หลากหลายไว้อย่างน่าสนใจว่า หากมองในมุมทางชีวภาพ คนเราเกิดมามีความเชื่อมโยงกันทางโครโมโซม ผู้ชายเป็น XY ผู้หญิงเป็น XX แต่หากมองในมุมอัตลักษณ์ทางเพศก็จะพบว่ามีผู้หญิงที่ซอยผมสั้น นิสัยไม่นินทาไม่จุกจิก มีความเป็นผู้หญิง แล้วก็เจอผู้ชายที่ไม่ชอบเตะบอล ชอบอยู่บ้าน อ่านหนังสือ ชอบรดน้ำต้นไม้ ไม่ชอบเล่นโลดโผนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในสังคม หากมองในมุมบทบาททางเพศ ก็มีการกำหนดโดยบทบาทและวัฒนธรรม วิถีทางเพศที่แตกต่างกัน นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเชื่อว่า วิถีทางเพศนั้นน่าจะเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม กระบวนการรับรู้และปัจจัยด้านชีววิทยา วิถีทางเพศของคนส่วนใหญ่มักก่อตัวขึ้นตั้งแต่ในวัยเยาว์ มีหลักฐานจำนวนมากที่เสนอว่า ปัจจัยทางชีววิทยา รวมทั้งพันธุกรรมหรือปัจจัยทางฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญมากต่อเรื่องเพศของคน มีเหตุผลหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิถีทางเพศของคน ซึ่งเหตุปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น อาจแตกต่างไปสำหรับคนแต่ละคนด้วย ทันตแพทย์สิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสองสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส กล่าวว่า การขับเคลื่อนแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ หากจะมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อแก้ที่ต้นตอของปัญหา จะต้องปรับเปลี่ยนฐานวิธีคิดของบุคคล และบรรทัดฐานสังคมที่มีต่อเรื่องเพศ ซึ่งจากประสบการณ์ในต่างประเทศ การเปลี่ยนฐานคิดเรื่องเพศในสังคม ถือเป็นจุดคานงัด ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาว ทางแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ จึงมุ่งขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่นำร่อง เพื่อสร้างต้นแบบที่พิสูจน์ถึงความเป็นไปได้ ในการนำแนวคิดสุขภาวะทางเพศ และการสร้างความร่วมมือภายในชุมชน รวมทั้งทำการถอดบทเรียน เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นอื่น สามารถนำแนวคิด และรูปธรรมจากการทำงานดังกล่าว ไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพศได้อย่างยั่งยืน เรื่องเพศในวัยรุ่นเป็นสิ่งใกล้ตัวสำหรับเด็กในวัยนี้ที่มีความสนใจใคร่รู้ อยากลอง และทำให้เกิดการเรียนรู้แบบผิดๆถูกๆจนเกิดเป็นปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ขณะที่ผู้ใหญ่ไม่รู้จะจัดการอย่างไร ในการให้ความรู้กับเด็ก สาเหตุเพราะเพศเป็นเรื่องลับในสังคมไทยมาโดยตลอดทำให้ผู้ใหญ่ขาดทั้งมุมมองที่เหมาะสม และทักษะที่จะรับมือกับปัญหา ผู้ประสานงานมูลนิธิ สคสเผยว่า การที่พวกเขาออกมาเปิดตัวเองว่าเป็นอะไรนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมเห็นถึงความหลากหลาย แต่สิ่งที่ต้องระวังคือการแสดงออกมันนำไปสู่อะไร เพราะหลายครั้งมันเป็นปัญหาร่วมของเยาวชนทุกคน ที่ใช้เรื่องเพศมาเรียกร้องความสนใจ เกิดเป็นปัญหาตามมา ด้านศาสตราจารย์ดรสิริพรจิรวัตรกุล นักวิชาการอิสระเผยว่า หากจะพูดเรื่องเพศ จะต้องไม่พูดถึงเฉพาะเพศหญิงหรือเพศชายอย่างเดียว ต้องหมายรวมถึงทุกเพศ ไม่ว่าจะมีวิถีเพศแบบไหน การที่เด็กรุ่นใหม่กล้าที่จะออกมายอมรับว่าเป็นเพศหลากหลาย หากพูดในแง่ของสิทธิมนุษยชนต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดี เพราะมันแสดงให้เห็นว่าเขามีความมั่นใจในตัวเอง และเขายังมีพื้นที่สำหรับตัวเขาในสังคม ดังนั้นทุกครอบครัวในสังคมต้องเข้าใจและยอมรับในความเป็นมนุษย์ อย่ากีดกัน ปฏิเสธ ควรให้โอกาสอย่างเท่าเทียมเหมือนเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง ปฏิบัติต่อกันโดยไร้อคติ